ในบทที่ 5 การเรนเดอร์และการนำผลงานไปใช้ เราจะมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้สื่อ 3D หรือ 3 มิติกับการเรียนการสอนยุคใหม่ การทำ 3D text หรือการทำตัวอักษร3มิติ การนำวัตถุจากไฟล์อื่นมาใช้งาน การเรนเดอร์ การปรับแต่งสำหรับงานหลากหลายประเภท เราจะทำเวิร์กช็อปสร้างห้องในฝันกันครับ ฝึกปฏิบัติร่วมงาน นำเสนอผลงานและอภิปรายผลครับ